พบกับครูปัญญา ครูปัญญา มีความกังวลในเรื่องการจัดการภายในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจะเกิดปัญหาความวุ่นวายของนักเรียนในห้องเรียนเมื่อเริ่มการสอน ครูปัญญาอยากได้ความช่วยเหลือ โอ้ยปวดหัว ทำยังไงให้นักเรียนในห้องปฏิบัติตัวให้เรียบร้อย และเตรียมพร้อมเมื่ออยู่ในชั้นเรียนดีเนี่ย ทำไมไม่ลองใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมหรือ behaviorism แก้ปัญหาความวุ่นวายของนักเรียนในห้องเรียนมาเริ่มการสอนดูละคะ หืม ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเหรอครับ มันคืออะไรเหรอครับ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม หรือ behaviorism เกิดจากความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดี จากการได้รับข้อมูลเนื้อหาจากผู้สอน หรือที่เราเรียกว่า สิ่งเร้า เมื่อผู้เรียนได้รับสิ่งเร้าก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น ผู้สอนจะต้องมีการให้ผลป้อนกลับและการเสริมแรง หืมยังไงครับ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้เรียนมีการตอบสนองที่ถูกต้อง ก็จะได้รับผลป้อนกลับเชิงบวก และอาจมีการเสริมแรงด้วยคำชมหรือรางวัล หากเป็นการตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง ก็จะได้รับผลป้อนกลับทางลบ พร้อมทั้งอาจมีการเสริมแรงด้วยการลงโทษอย่างนี้เป็นต้น นอกจากนี้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมยังเชื่อว่า การได้ลงมือปฏิบัติซ้ำๆในการทำกิจกรรม หรือทำแบบฝึกหัด จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน อีกทั้งยังเชื่อว่า การเรียนรู้เป็นเรื่องที่จะกระทำให้เกิดขึ้นได้ เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ และไม่มองในเรื่องกระบวนการภายในที่เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน อ๋อ เข้าใจแล้ว วิธีการสอนที่นิยมในปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ได้แก่ วิธีการสอนแบบสอนตรง บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง ให้ผู้เรียนทำกิจกรรม ฝึกปฏิบัติ และการให้ผลป้อนกลับ เป็นต้น ครับ เป็นอย่างนี้นี่เอง เข้าใจแล้วครับขออาจารย์เก่งลองยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมให้ฟังได้ไหมครับ ได้เลยค่ะ ตัวอย่างของการใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ก็อย่างเช่น นักเรียนสามารถเล่นกับเพื่อนได้ทันทีที่ทำกันบ้านเสร็จ นักเรียนที่ทำกันบ้านของสัปดาห์นี้เสร็จ จะไม่ต้องสอบในวันศุกร์นี้ และนักเรียนที่มาสายจะถูกยืนหน้าห้องเป็นเวลา 10 นาที นี่คือตัวอย่างการใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่ใช้ได้ผลดีในชั้นเรียน ตอนนี้เราจะไปดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการแก้ปัญหาการจัดการนักเรียนในชั้นเรียนของครูปัญญากันค่ะ ขั้นแรก ครูปัญญาต้องตัดสินใจก่อน ต้องการให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมใดเมื่ออยู่ในชั้นเรียน ครูปัญญาต้องการให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้ คือ 1. เข้าชั้นเรียนตรงเวลา 2. เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม เมื่อได้ยินเสียงกริ่ง 3. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน และ 4. เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยหลังเลิกเรียน ขั้นต่อไป ครูปัญญาต้องเลือกวิธีการเสริมแรงให้กับผู้เรียน หรือผลที่ผู้เรียนจะได้รับ ครูปัญญาตัดสินใจเลือกการเสริมแรงสองแบบ คือ แบบแรกคือให้ลูกอมเป็นรางวัล กับผู้เรียนที่ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเมื่ออยู่ในชั้นเรียน แบบที่ 2 ครูปัญญาจะทำการลงโทษนักเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการปฏิบัติตัวในชั้นเรียน โดยการให้คาบไม้บรรทัด หลังจากครูปัญญาดำเนินการตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมแล้ว ครูปัญญาพบว่า นักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงเวลา นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนไว้บนโต๊ะเมื่อได้ยินเสียงกริ่ง นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน และนักเรียนเก็บเก้าอี้เรียบร้อยหลังเลิกเรียน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการแก้ไขปัญหาการจัดการในชั้นเรียนได้ผลดีจริง ๆ ถ้าคุณอยากแก้ไขปัญหาการจัดการในชั้นเรียน คุณสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการแก้ปัญหาเหมือนกับครูปัญญาได้นะคะ